าสุด 25 พฤษภาคม 64 รีบฟังใครยังไม่ได้รับเงิน เช็คด่วนก่อนพลาดสิทธิรับเงินเยียวยา 9,000 บาท สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็ยังอยู่กับการเยียวยานะคะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะ ท่านอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาถึง 9,000 บาทนะคะซึ่งก็ใกล้จะหม มดเขตได้รับเงินเยียวยาในส่วนตรงนี้แล้วนะคะสำหรับข่าวสารนี้ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆ กันค่ะ ก่อนจะรับฟังนะคะ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับเงินเยียวยาเราชนะนะคะ ก็เหลือเพียงอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะที่ทางรัฐบาล จะโอนเงินให้นะคะ และจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้นค่ะ ในส่วนของเงินเราชนะนั้นนะคะ ที่ผ่านมานะคะก็ได้รับกัน 2 รอบนะคะ ก็คือรอบแรก 7,000 บาท และรอบที่ 2 เพิ่มให้อีก 2,000 บาทนะคะ ซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังสามารถได้รับเงินถึง 9,000 บาทนะคะ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ซึ่งหลายคนก็ลืมไปแล้วนะคะว่าตัวเองนะคะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนตรงนี้อยู่นะคะ ซึ่งกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มทบทวนสิทธิ์นะคะที่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้นะคะ ท่านก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะ ว่าได้ยื่นไว้และก็คิดว่าตัวเองหมดสิทธิ์ไปแล้วนะคะ ก็คลิปนี้นะคะก็มาย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องที่เคยยื่นทบทวนสิทธิ์ไปถึง 3 กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกก็คือนะคะผู้ที่เคยยื่น ตรวจสอบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาที่กรมสัมพากรนะคะ และกลุ่มที่ 2 ก็คือ กลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แบบบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะ และกลุ่มที่ 3 ก็คือ กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และก็ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้นั่นเองนะคะ 3 กลุ่มนี้นะคะ ในวันที่ 21พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะ ทาง w w w เราชนะ .com นะคะ ก็ได้เปิดให้คุณเข้าไปเช็คสิทธินะคะว่าคุณผ่านการตรวจสอบสิทธิหรือไม่นะคะ ซึ่งถ้าคุณผ่านนะคะคุณก็สามารถได้รับเงินจำนวนครบทั้ง 9,000 บาทนะคะ ก็คือเราชนะรอบแรก 7,000 บาทและรอบที่ 2 ที่เพิ่มให้อีก 2,000 บาทนะคะ อย่าลืมนะคะ ไปตรวจสอบเช็คสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www. เราชนะ .com ค่ะว่าท่านได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้หรือไม่นะคะ เพราะเหลือเพียงอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะ ที่ทางรัฐบาลจะโอนเงินเราชนะให้ค่ะ คลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ